การจัดการน้ำในแปลงนา ระยะข้าวแตกกอ 25-55 วัน เป็นระยะที่ข้าวแตกกอหรือสร้างหน่อใหม่ ควรรักษาระดับน้ำไว้ที่ 5-10 เซนติเมตร หากสามารถไขน้ำเข้าออกได้สะดวก ควรจัดการน้ำแบบแห้งสลับเปียก ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการใช้น้ำและสามารถเพิ่มผลผลิตได้ มีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้ 1. ตัดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 25เซนติเมตรเจาะรู 40 รู 2. นำไปฝังในนาข้าว ให้ขอบท่อพ้นจากพื้นนา 5 เซนติเมตร 3. เมื่อน้ำหน้าดินในนาแห้ง ให้ตรวจดูน้ำใต้ดินที่อยู่ในท่อ ถ้าน้ำยังลดไม่ถึง 15 เซนติเมตร ก็ยังไม่ต้องให้น้ำ วิธีนี้ช่วยทำให้ไม่สิ้นเปลืองการสูบน้ำเข้านาเกินความจำเป็น รากข้าวจเจริญเติบโตได้ดี ความชื้นที่ก่อข้าวต่ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หน้าดินแตกระแหงมีการถ่ายเทอากาศดี รากข้าวได้ออกซิเจนมาก